พื้นที่ผิวปริซึมสี่เหลี่ยม ประกอบด้วยพื้นที่หน้าตัดสองข้างรวมกับพื้นที่ผิวข้าง ส่วนประกอบของปริซึมสี่เหลี่ยม เมื่อคลี่รูปออกจะมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองรูป แต่โจทย์ปัญหาอาจกำหนดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ชนิดอื่นๆ เช่น สี่เหลี่ยมด้านขนาน สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมคางหมูหรือสี่เหลี่ยมใด ๆ ดังนั้นการหาสูตรพื้นที่จะแตกต่างกัน ในที่นี้หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านกว้าง A หน่วยและยาว B หน่วย พื้นที่ของหน้าตัดหนึ่งรูปคือ A คูณกับ B แต่มีสองด้านที่เท่ากันทุกประการ จึงต้องนำสองมาคูณหน้าวงเล็บ ได้ผลลัพธ์เป็น2 AB สำหรับการหาพื้นที่ผิวข้าง จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่รูป ตามที่คลี่ออกมา หรือจะหาความยาวรอบหน้าตัด p หน่วย แล้วคูณกับความสูง h หน่วย แล้วนำไปรวมกับพื้นที่หน้าตัดสองด้าน โจทย์ปัญหาข้อนี้ เป็นโจทย์ในแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ซึ่งนักเรียนจะต้องแรงเงาคำตอบในกระดาษคำตอบ โจทย์ถามหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมสี่เหลี่ยม ที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน ที่กำหนดความยาวของเส้นทแยงมุมคือ6เซนติเมตรและ8เซนติเมตรนักเรียนต้องรู้คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือ มีด้านเท่ากันสีด้าน และเส้นทแยงมุมจะแบ่งครึ่งและตั้งฉากซึ่งกันและกัน พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือ เส้นหนึ่งส่วนสองคูณกับผลคูณของเส้นทแยงมุม ถ้านักเรียนจำไม่ได้ นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมสองรูป โดยใช้ความยาวเส้นทแยงมุมเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยม และส่วนสูงคือความยาวของครึ่งหนึ่งของเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่ง เมื่อหาพื้นที่หน้าตัดได้หนึ่งรูปแล้ว ต้องนำ สองมาคูณเพื่อให้ได้พื้นที่หน้าตัดครบสองด้านสำหรับพื้นที่ผิวข้างนักเรียนต้องหาความยาวของด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นผิวข้าง ซึ่งจะต้องไปหาจากด้านของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่โจทย์ไม่ได้กำหนด แต่ในที่นี้ AC คือด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยม ที่มีด้านประกอบมุมฉาก เป็นด้านที่มาจากสมบัติของเส้นทแยงมุมที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกัน ซึ่งเท่ากับ3หน่วยและ4หน่วย ซึ่งต้องใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส นักเรียนบางคนจำแบบรูปของด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากว่าความยาวคือ3 4 และ 5 ก็จะช่วยให้คิดเร็ว หรือเป็นการตรวจสอบคำตอบได้ ในที่นี้ทุกด้านยาวเท่ากันคือ5เซนติเมตรรวมทั้ง 4 ด้านคือ 4 คูณ 5 ได้ 20 แล้วนำไปคูณกับส่วนสูง 10 ได้พื้นที่ผิวข้าง 200 ตารางเซนติเมตร นักเรียนบางคนหาพื้นที่ทีละรูปได้ 5 คูณ 10 เท่ากับ 50 แล้วบวกให้ครบสี่ด้าน จะได้ 200 ตารางเซนติเมตร เช่นกัน ขั้นสุดท้าย จะหาพื้นที่ผิวทั้งหมด ต้องนำไปรวมกับพื้นที่หน้าตัดสองด้าน คือ 48 ตารางเซนติเมตร ได้ 48 บวก 200 เท่ากับ 248 ตารางเซนติเมตร ทรงกระบอก คือรูปทรงที่มีหน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และหน้าตัดทั้งสองขนานกัน ผิวโดยรอบเมื่อคลี่ดูส่วนประกอบ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวเท่ากับความยาวเส้นรอบวงของหน้าตัด และความกว้างคือส่วนสูงของทรงกระบอก พื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอกประกอบด้วยสองส่วน คือพื้นที่หน้าตัดสองด้านที่เป็นวงกลมหาได้จากสูตร พายคูณรัศมีกำลังสอง และต้องคิดสองด้านที่เท่ากันทุกประการ จึงนำสองมาคูณ ได้สองคูณกับพายคูณกับรัศมีกำลังสอง สำหรับผิวด้านข้าง เมื่อคลี่ออกแล้วจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหญ่ ที่มีความยาวเท่ากับ เส้นรอบรูปฐานที่เป็นวงกลม คือสองคูณกับพายคูณกับรัศมี และนำความยาวรอบวงไปคูณกับความสูงของทรงกระบอกคือ h หน่วย จะได้พื้นที่ผิวข้างเท่ากับ 2 คูณพาย คูณรัศมี คูณ h ตารางหน่วย ดังนั้น พื้นที่ผิวทรงกระบอก เท่ากับพื้นที่หน้าตัด บวกกับพื้นที่ผิวข้าง การหาพื้นที่ของปริซึมตรง และทรงกระบอกจะใช้พื้นที่หน้าตัดสองด้าน บวกกับพื้นที่ผิวข้าง แต่พื้นที่ผิวข้างของปริซึม จะใช้เส้นรอบรูปของหน้าตัดที่เป็นรูปเหลี่ยม คูณกับความสูงของปริซึม ส่วนพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก จะใช้ความยาวรอบวงของหน้าตัดคูณกับความสูงของทรงกระบอก